ีวิธีดีๆที่จะทำให้เธอลืมทุกไป ขอเธอมั่นใจ อยากจะชวนเธอมาทำความดี เพียงแค่เรามาสุมสุมสุมด้วยกัน เพียงแค่เธอมาสุมพร้อมกันกับฉัน มาสร้างสรรค์โลกใบใหม่ให้สด พียงแค่เธอมาส่มพร้อมกันกับฉัน ว้ก่อนชีวิตจะดีขึ้นมากมายปุปสรรร้ายโรคกาย จะผ่านไปง่ายได้ด้วยสิ่งนี้ แต่ฉันมีวิธีดีๆที่จะทำให้เธอลืมทุกไป ขอเธอมั่นใจ อยากจะชวนเธอ ฉันมาสร้างสรรค์โลกใบใหม่ ให้สดใส